เริ่มกันที่เบ็ดสิบนะฮะห้าแรกจบไปแล้วครับ ต่อมาเจอกันที่เบ็ดยี่สิบนะฮะ อีกห้ารอบ แล้วก็สามสิบเล่นเบ็ดสามสิบนะ เพื่อนๆเออ มันต้องอย่างนี้นะ ใครมีงบน้อยๆนะครับ ก็ค่อยๆ เล่นเบ็ดน้อยๆไปนะ ไม่ต้องมาเล่นเบ็ดหนักเท่าผมนะครับ บอกไว้ก่อนนะ ไม่ต้องเล่นเบ็ดหนักเท่านี้นะ ใครมีสูตรดีๆ มีเทคนิคดีๆ แนะนำกันได้นะครับ เม้นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะ ส่วนใครอยากได้โปรลับนะครับ ไปที่โพสปักหมุดเท่านั้นนะ มาแล้วครับ มาแล้วครับอ่างเปาครับ สวยงามครับเอียดเคไปไปไปโอ้โหสุดใจครับ2004ครับมาแล้วครับ เอาว่ะสูตรนี้แม่งใช้ได้ทั้งเสือทั้งวัวเลยเว้ย มาครับดูกันต่อครับทุกคนอีก 18 รอบครับ yeah. เดี๋ยวรู้เรื่องเป็นอย่างไรครับ รอชมครับ ท้ายคลิปมีคำตอบฮะไป อโอ้โหบุษราคำเขาเรียกบุษราคำปะสีเขียวอ่าเก็บไปครับเก็บวายไปก่อน เก็บวายไปก่อน เดี๋ยวค่อยเปิด เก็บวายโอ้โหก้อนทอง แม่งถ้าอยู่แถวเดียวกันนะมึงเอ้ยบรรลัยครับเรียกว่าพะโล้เลยดีกว่าเบ็ดสิบเอ้ยห้ารอบห้ารอบเออ หมุนเองนะ มันไม่ไม่ใช่ออโต้สิบนะ จะเข้าเบ็ดสิบออโต้สิบเฉยเยดแค่ แม่งเป็นสิบก้อนทองมาเฉย โอ้โห น่าเสียดายนะ มาครับ เดี๋ยวขยับเบ็ดยี่สิบกันต่ออีกห้าหมุนครับ เข้าสูตรเดิมนะ อย่านอกลู่นอกทางนะฮะ ได้แล้วก็อย่านอกลู่นอกทางเป็นพอนะเพื่อน เล่นกันเบ็ดเดิมครับยี่สิบห้ารอบแล้วก็สามสิบอีกสามสิบรอบออโต้ไปครับ สูตรเดิมนะฮะห้าห้าสามสิบครับผม ใครยังไม่ได้ดูเกมวัวนะครับ ไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะเพื่อนๆเกมวัวก็สุดจัดเหมือนกันนะครับไปดูเอาว่ามันสุดจัดยังไงนะฮะแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเพื่อนๆ อยากให้ผมเล่นเกมไหนเกมอะไรนะครับ คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะเพื่อนๆโอ้โหอย่างเร็ว 30 หมุนรอบนี้แม่งไม่เปิดอ่างเปาว่ะเออได้บุตรสลาคำมาครับ150ก็ยังดีนะ โอ้ยขาดสองตัวได้คูณสิบครับ เย็ดแค่ สี่รอบสุดท้าย เปิดไหมโอ้โหแม่งไม่เปิดนะ รอบนี้นะครับ ขอย้ำอีกรอบหนึ่งเป็นสิบเหมือนเดิม ออโต้ไม่ใช่ออโต้กดห้ารอบนะครับมาครับแม่งมาบ่อยจัด เบ็ดยี่สิบอีกห้ารอบครับ ตามสูตรเดิมเลยนะเพื่อนๆ รอบที่แล้วเน่านะครับ รอบนี้รอบที่ 3 แล้วนะครับ เบ็ด30 ออโต้30 รอบนะฮะ มา อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะ เพื่อนๆ ตอนนี้นะครับกำไรอยู่กับเราแล้วพันกว่าบาทนะครับ ยังไม่พอใจนะ แต่ถ้าเพื่อนๆ คนไหนพอใจเท่าไหร่ก็ถอนเลยนะ ไม่ต้องไปขยันขยอเล่นมันนะฮะ เดี๋ยวจะหมดตูดซะก่อนนะเพื่อนๆมาเปิดสักทีเถอะเสือ เอาสักทีเถอะ ลูกพ่อยังไงครับ ยังไงรอบสามแล้วเพื่อน yeah. อีกห้าหมุนสุดท้ายครับผม ยังไม่เปิดว่ะโอ้มันยังไม่เปิดว่ะ รอบสามรอบสองก็สามเน่านะครับ ยังไม่เปิดว่ะเพื่อนๆ มาขอย้ำอีกสัก อีกสักรอบแล้วกัน เป็นสิบอีกห้ารอบ จะเข้าออโต้สิบแล้ว เบ็ดสิบอีกห้ารอบ ยี่สิบห้ารอบ แล้วก็สามสิบสามสิบรอบไป ถ้ารอบนี้ แม่งไม่จ่าย แม่งไม่ให้ นะครับ พอเลย พอเลย เท่าไหร่เท่านั้นนะฮะไปครับโอ้โหเบ็ดยี่สิบสวยงามดีครับ พี่น้องครับ แววแม่งมาครับ แววแม่งมา เปิดดิยัดแค่ไม่เปิดวายโคตรเยอะครับเพื่อนๆ ขอกระโดดเบ็ดเลยนะครับ ไม่ 30 แล้วนะ เบ็ดร้อยสามสิบรอบนะครับ อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็พะโลครับ ชิบหายกันเลยทีเดียว มาวัดใจแม่งเลยนะครับ โดดเบ็ดยังโหดยังโหดยังเอา 30 ไม่มาลองเบ็ดร้อยดูครับ มาแล้วครับมาทันด้วยครับเย็นเฮ้มาแล้วเพื่อนๆขอเต็มพอ ขอเต็มเต็มขอเต็มเต็มตัวสุดท้ายสวยงามครับเยียดด 5,000 บาทครับผมเทียโดเอาเรื่องเอาเต็มข้อรอเต็มแข้งฮะมาแล้วครับ สุดจัดประหลาดบอกฮะอีก20หมุนสุดท้ายครับ เปิดอีกทีได้ไหมได้ไหมเปิดอีกทีนึงถือว่าขอเถอะ ถือว่าขอได้ไหมโอ้โหสวยงามครับมาทัดมาอีกรอบหนึ่งปาทัดมาอีกรอบหนึ่งขอจบแบบงามๆยังไง เต็มแถวไป เต็มแถวไป เออ ยังได้อยู่ อีกตัวสุดท้ายโอ้โหสวยงามครับเซียรู้เซียรู้ไล่ก้าผ่านครับโอ้โหพอขยับเบ็ดนะเพื่อนเบ็ดร้อยเปิดสองรอบนะฮะ เย็ดแค่เป็นเรื่องแปดหมุนสุดท้ายครับ ได้เวลาปิดคลิปจบครับ งบของเราวันนี้ 2,499 ครับ กำไรมีแน่ๆนะครับ 10,000 นะครับ หรือว่า 10K นะเพื่อนๆ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ งบ2499นะครับได้กำไรมาเกือบหมื่นเลยทีเดียว ก็พึงพอใจเป็นอย่างมากนะสำหรับสูตร5530นะครับเพื่อนๆลองเอาไปทดสอบได้นะ ได้ไม่ได้ยังก็อย่าว่ากันนะครับผม ส่วนใครอยากตามมาที่เดียวกับผม อยากได้โปรลับนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะครับปักหมุดไว้ให้แล้ว ทักหาแอดมินนะครับรับโปรลับเลยทันทีนะฮะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆ ใครอยากให้เล่นเกมไหนเกมอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผม เดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันนะครับ ไปแล้วเด้อ